ครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในหัวข้อต่อเนื่องเลยจากตระกูลภาษานะครับทีนี้แคบลงครับทำให้เล็กลงมาหน่อย ใกล้กับความเป็นคนไทยมากขึ้นนะครับก่อนหน้าที่จะขึ้นหัวข้อนี้อ่าครูฝากให้นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจศึกษาเพิ่มเติมนะครับฟังคลิปเสียงภาษา ตระกูลไทยนะครับมี 2 คลิปเสียงความยาวประมาณ กว่านาทีทั้ง 2 คลิปเสียงนั้นนะครับ เพื่อที่จะเข้าใจหัวข้อนี้ได้ง่ายขึ้นลดระยะเวลาในการศึกษาในชั้นเรียนนะครับ ทีนี้ภาษาตระกูลไทยกระไดชื่อฟังดูแปลกๆเนาะมีกระไดด้วย ต้องบอกงี้ครับว่า นักภาษาเปรียบเทียบเชิงประวัติคนสำคัญสำคัญของโลกสองท่าน คือ ศาสตราจารย์ดร ฟังกวยลี ชื่อเป็นจีนนะครับ แต่ว่าท่านถือสัญชาติอเมริกัน กับอีกท่านหนึ่งครับ ศาสตราจารย์ดรมาวิน เจบราวเนี่ยนะครับ เห็นสอดคล้องตรงกันว่า ภาษาตระกูลไทยกระไดเนี่ยมีอนาบริเวณ กว้างใหญ่ไพศาลแถบแถบภูมิภาค อุตสาคเนหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เต็มพื้นที่นะครับไปจนถึงแถบแถบแหลมมาลายูนะครับเหนือขึ้นไปกว่านั้น ก็มีอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาล นะครับเลยไปจนถึงอินเดียทั้งหมดนะครับเลยไปจนถึงจีนตอนบน ดังที่ครูแสดงด้วยแผนที่นะครับสังเกตดูว่ามีการกระจายตัวของสีหลากหลายอีกแล้ว แล้วครูก็ได้กำกับชื่อภาษาไทย ซึ่งออกเสียงยากๆแปลกๆและผิดไวยากรณ์ด้วยถ้าใครรู้ไวยากรณ์คำในภาษาไทยนี่ก็จะรู้สึกอย่างเช่นคำแรกนี่ครับออกเสียงว่าคร่า ถามว่าระบบเสียงภาษาไทยปัจจุบัน มีการออกเสียงอย่างนี้ได้ไหมยืนยันว่าไม่มีนะครับไม่มีคือคำลักษณะนี้ไม่มี แต่ว่าเป็นที่ข้อสรุปร่วมกันนะครับของนักภาษาศาสตร์เชิงประวัติเปรียบเทียบเนี่ยว่าเอาละแถบสีซึ่งเป็นแถบสีน้ำเงินทางตอนบนนะครับ ทางตอนเหนือสุดบนเลยที่น่าจะติดกับ รัสเซียนะครับบางส่วนน่าจะติดกับรัสเซียที่จริงเป็นพื้นที่ของจีนนะครับเหนือสุดเนี่ยครับ KRA เนี่ยนักภาษาศาสตร์เชิงประวัติเปรียบเทียบเนี่ยมีข้อสรุปของการกระจายตัวเนี่ยมี 2 กลุ่มใหญ่ๆนะครับเหนือสีเหลืองติดกับสีแดงนะครับเป็นกลุ่มเดียวกันมีการกระจายตัว2พื้นที่ เรียกภาษาตรงนี้ว่าภาษาค่าขวามือครับในแผนที่คำสุยนะครับที่เป็นสีม่วงอ่อน 2 กลุ่มแรกเนี่ย นักภาษาศาสตร์เชิงประวัติเปรียบเทียบให้ข้อสรุปว่าเป็นภาษาไทยกระไดเหนือ ที่เหลืออีก 5 กลุ่ม ซึ่งที่จริงแล้วต้องบอกว่า 3 กลุ่ม เพราะไทย 3 ไทยนะถือเป็นไทยเดียว แล้วก็มีภาษาอังเบหรือเบแล้วก็ภาษาไหลมี 3 กลุ่มเป็นไทยกระไดใต้นะครับ พิจารณาดูจากแผนที่คำสุยเนี่ยก็พูดแถบๆในจีนเช่นกันนะครับ ไทยเหนือในจีน ในหลายๆมณฑลมีงานวิจัยที่เขียนเป็นภาษาไทยแล้วนะครับ โดยศาสตราจารย์กิติคุณ ดร ปราณีกุลวณิช คณะสันศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านเขียนเป็นงานวิจัยที่ทรงคุณค่ามาก พวกเราสามารถตามอ่านได้ ถัดมาครับ ไทยกลาง ไทยกลางแถบสีแดง ที่ครูพูดมาทั้งหมด ไล่มาตั้งแต่ขากำสุยไทยเหนือ และไทยกลาง ล้วนแล้วแต่ไม่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยในประเทศเลย กูจะไม่ไม่ลงรายละเอียดเนาะ เพราะว่าส่วนใหญ่จะพูดอยู่ในประเทศจีน ห่างไกลจากเรามากแม้นว่าก่อนหน้านั้นในครั้งที่แล้วครูจะปารบกับพวกเราว่า ภาษาจีนกับภาษาไทยเป็นภาษาคำโดดเหมือนกัน มีแนวโน้มที่จะยืมซึ่งกันและกัน นะครับถ้าว่ากันตามพัฒนาการทางภาษาเนี่ยแต่ว่าอย่างที่ครูบอกนะครับว่า เมื่อมีการอพยพห่างไกลกัน และบวกกับระยะเวลานานๆเนี่ยมันก็ทำให้ภาษาหนึ่งเนี่ยแตกตัวกลายเป็นอีกภาษาหนึ่งครับถัดมาครับดูที่บริเวณเกาะไหหลำตอนบน มีกลุ่มเล็กๆครับเป็นสีม่วงเช่นกัน แต่เป็นสีม่วงเข้ม ในแผนที่เนี่ยเขียนไว้แค่ว่าเบแต่ว่านักภาษาศาสตร์ เชิงประวัติเปรียบเทียบเนี่ยบางท่านก็ออกเสียงว่าอังเบ ตอนเหนือของเกาะไหหลำแล้วก็สีเขียวอ่อนครับสีเขียวอ่อนทางตอนใต้ของเกาะไหหลำประมาณครึ่งหนึ่งของเกาะไหหลำเลย คือใช้ภาษาไหล ทีนี้มาถึงกลุ่มใหญ่ที่โอ้สังเกตดูนะครับ อินเดีย กินพื้นที่ไปเยอะมาก เลยกว่าอินเดียไปครับ ทางทางซ้ายบนนะครับ ที่มีบริเวณเล็ก ๆ บริเวณหนึ่ง ถ้าครูเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็นประเทศ น่าจะเป็นบังคลาเทศหรือปากีสถานนะครับ มีกลุ่มเล็กๆที่มีผู้พูดภาษาไทยเนี่ยอยู่ด้วยนะครับที่พูดภาษาไทยอยู่ด้วย ทั้งหมดนี้เป็นภาษาไทยตะวันตกเฉียงใต้นะครับ แต่ว่ากินอาณาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลมากเลยนะครับกว้างใหญ่ไพศาลมากเลย ตั้งแต่อินเดียในรัฐใหญ่อย่างรัฐอัสสัม ตัวอย่างภาษาได้แก่ภาษาภาคเกคัมตี้นะครับในอินเดีย ในตอนใต้ของจีนแถวแถวมณฑลกวางสีมณฑลเสฉวนนะครับ ตัวอย่างภาษาที่พูดเป็นอันมากในมณฑลกวางสีก็ได้แก่ภาษาจ้วงนะครับ ทุกวันนี้คนจ้วงยังสามารถเข้าใจภาษาไทย ของนักวิชาการไทยซึ่งไปเก็บข้อมูลภาคสนาม ได้บางหน่วยอัด เช่นคำเรียกอวัยวะตา เพียงแต่ว่าจะมีเสียงวรรณยุกเพี้ยนไปนะครับ ปากหูอย่างเงี้ยนะครับคำเรียกสัตว์เลี้ยง หมูเป็ด ไก่ อย่างเงี้ยนะครับ ยังพอเข้าใจกันได้ แต่ก็อาจจะต้องพูดช้าๆกันนิดนึง มีตอน เหนือของเวียดนาม นะครับ กระจุกตัวกันเป็นันมากเลยหลายภาษาเลย ไทยแดงไทยดำไทยขาว มีลาวทั้งประเทศ เวียดนามกระจายตัวมาจนถึงเวียดนามใต้ แล้วก็ราชอาณาจักรไทยนะครับ ทั้งประเทศเลยมีกลุ่มเล็กๆย่อยๆเนี่ยมากมาย ทีนี้ภาษาต่างๆ ในตระกูลไทยกระไดครูคำถามเดิมอีกแล้ว ว่ามีทั้งหมดกี่ภาษาเอ่ย เยอะแยะมากๆ มากมายเลยครับ ยังไม่เฉลย แต่ละภาษา5ตระกูลภาษาอย่างที่ครูบอกไปนั้นน่ะ ก็มีการพูดกระจายตัวกันอยู่ในหลายๆพื้นที่ไล่ไปตั้งแต่อินเดียเหนือมาที่อัดสัมสาภาพเมียนมา ทั้งประเทศ มีรัฐใหญ่อย่างรัฐฉานหรือรัฐชานที่มีชาติพันธุ์ไทยใหญ่อยู่พูดภาษาไทย ในประเทศไทย ราชอาณาจักรไทยมีกลุ่มไทยย่อยๆ ทั้งที่เป็นไทยมียอยักษ์ และไทยไม่มียอยักษ์ ทั้งที่เป็นไตที่ไม่มีเสียงพ่นลม และที่เป็นไทยแบบมีเสียงพ่นลม ทั้งที่ลาวทั้งประเทศ เวียดนามตอนเหนือ จีนตอนใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมณฑลกวางสี ที่มีชนชาติพันธุ์จ้วง เวียดนามตอนเหนือไทยแดงไทยดำไทยขาวอย่างนี้ เป็นต้นก็มีภาษาตระกูลไทยกระไดพูดอยู่เป็นอันมากนะครับ ตัวอย่างครับเพื่อให้เห็นภาพเนาะอย่างที่ครูปารบไปเมื่อครู่นี้ว่า เอ๊ะคนไทยที่อยู่ห่างไกลกันมากๆเนี่ยตัวอย่างเช่นครูพูดถึงจ้วงเมื่อครู่นี้ นักวิชาการไทยเนี่ยจะเก็บข้อมูล ชนชนชาติพันธุ์จ้วงเนี่ยมากนะครับในมณฑลกวางสีเนี่ยเพื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทย ไทยสยามหรือไทยมาตรฐานในประเทศไทยเนี่ยครับว่ามีความเปลี่ยนแปลงเนี่ยไปมากน้อยแค่ไหนนะครับตัวอย่างดูอย่างที่ครูบอกไปเมื่อครู่นี้ครับเช่นคำเรียกสัตว์สัตว์เลี้ยงนะครับคำว่าหมาไทยในช่องแรกครับ ไทยหลายถิ่นเลยครูไม่เน้นที่ไทยสยามนะครับ ออกเสียงว่าหมาเหมือนกันเกอลาวในจีน โอ้ออกเสียงยากทีเดียว ไกลไปเลยครับ มาเป่านะครับ ภาษาไหลในเกาะ ไหหลำออกเสียงไปอีกอย่างหนึ่งเลยว่าป่า ไฟครับ ไฟภาษาไทยก็พูดว่าไฟ เกอร์ลาวจากเฟอร์กลายเป็นเปอร์ที่จริงก็ฐานเสียงใกล้กันนะครับเป็นไป จากไฟในภาษาไหลกลายเป็นอันนี้ไปไกลมากเลยในเกาะไหหลำ เป็นเฟ่ไปอย่างนั้นนะครับ หนาที่ตรงกันข้ามกับบาง หนาก็หนา ในเกอร์ลาวนาเต้า ในไหลหนาออันนี้ตรงกัน เมฆนะครับคำเรียกปรากฏการธรรมชาติ ไทยทิ่นหนึ่งนะครับออกเสียงว่าฝ้า ที่จริงน่าจะโยงความหมายถึงคำว่าฟ้าได้นะครับเกอร์ลาวออกเสียงว่าเป้าแล้วก็ในไหลในเกาะไฮลัมออกเสียงว่าฝ้า เช่นกัน หิมะที่จริงโลกทัศน์ของหิมะต้องบอกว่าคนไทยนี่เราไม่เข้าใจนะครับ น่าจะเป็นอันสุดท้ายมากกว่า ในภาษาไทยปัจจุบันเรารู้จักในคำว่าในภาษากาเมืองว่าคนิ้งนะหิมะในภาษาไทยใหญ่ออกเสียงว่านาย ในภาษาเกือลาวนาใต้ในภาษาไหลไม่มี ก็เป็นไปได้ครับที่ในภาษาไหลจะไม่มี เพราะว่าเป็นเกาะที่ล้อมรอบด้วยทะเลโลกทัศน์เกี่ยวกับหิมะน่าจะเป็นที่เข้าใจยากน่าจะนึกไม่ได้นะครับก็เป็นธรรมดาที่ไม่มี สุดท้ายครับน้ำค้างแข็งหรือคนิ้งในภาษาไทยในประเทศไทยที่เราได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆนะครับ ออกเสียงว่ามยอต้องบอกว่าในภาษาไทยในประเทศเนี่ยไม่มีการปรากฏรูปคำเช่นนี้ถูกต้องไหมครับจะเป็นเหมยไปเลย หรือเป็นเมยไปเลย แต่เหมยนี่ไม่มีนะครับ เพราะว่าอันนี้อิงแอบกับภาษาลาวอย่างที่ครูบอกไปนะครับว่า แบ่งเป็นประเทศไทยและประเทศลาวเนี่ยด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ และการปกครองนะครับที่จริงคือภาษาไทยด้วยกันนะครับคำว่าน้ำค้างแข็งหรือคนิ้งในภาษาไทยในประเทศไทยหรือในคำว่าเหมยในภาษาลาวเนี่ยออกเสียงในภาษาเกอร์ลาวว่ามาปลายนายภาษาไหลซึ่งอยู่ในเกาะไหหลำเนี่ยก็ไม่มีโลกทัศน์ ไม่มีวิธีคิดเกี่ยวกับน้ำค้างแข็งหรือคนิ้งเช่นเดียวกัน